ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะไป มา มาลองดูกันสักตั้งว่าจินนี่จะจ่ายหรือเปล่านะเพื่อวันนี้ คือขอเข้าฟรีอย่างเดียวพอเลยจินนี่จริงจะไปครับผมจะไป แล้วจังหวะนี้ฟีเจอร์วายเข้านะเพื่อนเออโหตัวเบาจัดเลย ตัวเบาจัดเลยเกเตอร์สองตัว อสเกเตอร์สามตัวได้ไหมเพื่อนไม่เอาสองตัวดีฮัลโหลโอ้โหสเกเตอร์สองตัวไปแล้วเช็ดโคกเอ้ยกูขอสามตัวไม่เอาสองตัวโอ้โหอะไรของมันวะอู้นี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาเลยไม่พูดถึงก็มาเลยโหเหมือนรู้ว่ากำลังพูดถึงอยู่นะครับจังหวะนี้มาจัดไปขอสักเอิ่มแปดสปินแล้วกันกลางๆแล้วกันนะครับ ผมวายแบบไหลๆไป เอาแบบว่าหลายๆละกัน มา ดีๆนะเพื่อนดีๆนะ เออเฮ้อย่างงี้ไม่สวยแล้ววายกูอยู่ไหนเนี่ย เออเนี่ยวายโอ้โห แล้ววายไปอยู่สักวายไปอยู่สักแถวหน้าเลย เช็ดคก และจังหวะหนีวายมา 3 ตัวอย่างนี้บอกเลยว่าจังหนับแน่นอนนะครับ ว่าวายมา 3 ตัวการันตีการแต่แบบนี้แจ่มแมวผมจัดไปดีเออแล้วไหลต่อไงแล้วมันไหลต่อไปอยู่ช่องหน้าหน้าอย่างนี้ก็แจ่มแหลมว้าวดิครับ ผมจัดไปเต็มกระไปดอกนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วซุปเปอร์ไม่กลับไปกสิบสามบาทนะเออมันต้องอย่างนี้ดีวะมันต้องอย่างนี้ดีวะ จัดไปเพื่อน และ2ช่องแรกอย่างนี้ก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับนะจัดไปสวยงามสวยงามมาสมิสุดท้ายว่าไง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 ไม่สเก็ตเตอร์สองตัวมาสี่ห้ารอบ แล้วนะวันนี้ คือมึงจะสองทำไมมึง ถ้ามึงจะมาสเก็ตเตอร์มึงก็มาสามไปเลยดีวะ โหลโอ้โห โห เริ่มไหลแล้ว ครับเมื่อเริ่มไหลแล้วดูสเก็ตเตอร์สองตัวอีกแล้วเฮ้ยกูขอสเก็ตเตอร์สามตัวไม่เอาสองฮัลโหล เกินไป มันก็แกล้งกันเกิน ไป ขอาตหมุน ยาวๆเลยแล้วกันนะ ครับเมื่อนะ ขออนุญาตหมุนยาวๆไปเลยนะผม เต็มกราฟอยู่นะดอกนี้เต็มกราฟอยู่นะห้าสิบสองบาทจะไป ขอดอกใหญ่ๆแบบตุ้มๆหน่อยโอ้โหสกิทเตอร์สองตัวอีกแล้วเพื่อนมันอะไรวะน่ะมันเหมือนมันกวนตีนผมนะโอ้โหดอกนี้เต็มกราฟอยู่นะ ดอกนี้บอกเลยว่าเต็มกราฟอยู่นะครับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตส่งท้ายกันไปหรือเปล่า ซุปเปอร์ไม่กาไปสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเช็ดโคกโอ้โหแตกหนักกว่าในฟรีแล้วเนี่ยแตกหนักกว่าในฟรีหินแล้วเนี่ยเออแต่ก็เบ็ดห้าเนาะถ้าเล่นเบ็ดห้าในฟรีเมื่อกี้น่าจะน่าจะได้ประมาณห้าร้อยอยู่แหละ ซื้อได้สองตัวแล้วเพื่อนโอเค เรียบร้อยนะครับหมดไปแล้ว30สปินนะครับผมวันนี้ก็ได้กำไรอยู่พอสมควรนะมันน่าถือว่าโอเคอยู่นะครับ ผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลัใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับและถ้าใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรลาไปตลอดเช่นเคยนะเพื่อนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม